king.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 ที่มาสัมผัสกับประสาทรับความรู้สึก บวกกับประสาทเดิมที่มีอยู่ในความจำระยะยาว ทำให้รู้ว่า ตนรู้สึกอะไร ความจำระยะยาวต่างจากความจำระยะสั้น ตรงที่มีสิ่งเร้าเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งเร้าจะเป็นตัวทำให้เราตีความโดยอาศัยประสบการณ์เดิม ที่มีอยู่ในความจำระยะยาว หรือ long term memory ซึ่งนอกจากประสบการณ์แล้ว หากเราสามารถผลิตสื่อเสียงที่เหมาะกับความสนใจ และความเชื่อ ที่เป็นประสบการณ์เดิมในความจำระยะยาวของผู้ฟัง นั้นแปลว่า สื่อเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อการตีความสิ่งเร้าด้วยสมองของเขา สิ่งเร้าที่คนเราประสบพบเจอบ่อยที่สุด คงเป็นสิ่งเร้าทางภาษา การตีความสิ่งเร้าที่เป็นภาษานี้ จะไม่สามารถได้ความที่ถูกต้อง หากเรายังขาดประสบการณ์ที่จำเป็น ประสบการณ์ดังกล่าวก็อย่างเช่น การจำเสียง การจำภาพ การรู้ความหมายของคำและการรู้หลักการเรียงประโยค ดังนั้น หากเราอยากให้สื่อเสียงของเราติดอยู่ในสมอง และความจำระยะยาวของผู้รับสื่อ เราคงต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รู้ความหมายของคำได้ง่าย และมีวิธีการเรียงประโยคที่ไม่ซับซ้อน ไม่ขัดต่อความเชื่อด้านศาสนา การเมือง หรือลัทธิใดๆ แล้วสื่อเสียงของเราจะติดอยู่ในความจำระยะยาวของผู้รับสื่ออย่างแน่นอน แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ท่านอาจารย์จุมพลรอดคำดีเคยได้พูดถึงความหมายของทัศนคติไว้ว่า เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้และพฤติกรรม เพราะทัศนคติหมายถึง ความโน้มเอียงในการประเมินวัตถุประสงค์ แนวคิด บุคคล และสถาบัน การส่งความรู้สู่ผู้ฟัง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่ถูกกระทบในระดับใดๆก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งสิ้น ทัศนคติไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวแต่ทัศนคติที่เราจะสร้างให้ผู้ฟังสื่อเสียงของเราเกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ของเขาเอง ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ทัศนคติ อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ไม่ทันที และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เพราะจะทำให้ความคิดเห็นถูกเปลี่ยน เนื่องจากความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น จากข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ นั่นเอง แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ เรายังสามารถสร้างสื่อเสียงแห่งความทรงจำที่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้จากการให้ประสบการณ์หรือความประทับใจ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจก็ได้ เช่นนำเสนอเรื่องราวกรณีศึกษา เสียงจากชีวิตจริงของคนหนึ่งคนใด เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเร้าที่กระตุ้นผู้รับสารทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในความจำระยะยาว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพราะทัศนคติที่เราจะสร้างให้ผู้ฟังสื่อเสียงของเรา เกิดจากประสบการณ์ และเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตในสังคม หลังจากรับฟังสื่อเสียงของเรา หรือมีแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตในสังคม นั่นแปลว่า สื่อของเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้ว